สวัสดีค่ะ พี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะ หมวกใบนี้นะคะ ถักจากไหมพรมสี่พายเส้นเดียวนะคะ แล้วหัวเข็มที่พี่ใช้ก็คือเข็มทองสองหัวเบอร์หกทับศูนย์ได้งานออกมานุ่มๆยืดหยุ่นอุ่นสบายนะคะ ลายออกมาจะเหมือนลายลูกฟูกใหญ่ที่เราถักนิตติ้งอะคะ่ะงานโคเชถักเส้นเดียวก็สวยเนี้ยบแบบนี้ได้นะคะ ถ้าเราเปลี่ยนสีไหมเป็นสีน้ำตาลก็สามารถถักถวายพระได้นะคะ หมวกใบนี้พี่ถักจากข้างบนลงมานะคะ เป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่ได้ เส้นผ่าศูนย์กลางตอนก่อนที่จะถักวนเป็นวงกลมพี่ได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ แล้วเราก็ถักเป็นลายออกมาแบบนี้ ถ้าคุณจะถักใบเล็กลงก็มีแนะนำนะคะ ว่าข้างในว่าต้องถักหลักแบบไหน ของพี่พี่ขึ้นยี่สิบสี่หลักนะคะ เราจะถักลงมาจนได้ความสูงตามต้องการต้องขอบนะคะ เราจะถักเบิ้ลข้างในออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ใส่นุ่มยืดหยุ่นอุ่นสบาย ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะ เส้นขนาดสี่พายนะคะ เวลาถักจะถักเส้นเดียวนะคะ รหัสที่พี่ใช้รหัสห้าสี่ศูนย์นะคะจำนวนที่ใช้นะคะของตัวไหม ถ้าเราถักเส้นเดียวเราจะใช้ประมาณร้อยยี่สิบกรัมค่ะ ไม่เปลืองไหมนะคะสามม้วนก็จะถักได้สองใบนะคะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเช เข็มทองสองหัว เบอร์ที่ใช้ถักคือหกทับศูนย์นะคะ หกทับศูนย์พี่จะใช้ถักไหม พรมสี่พายเส้นเดียว เพราะต้องการให้งานไม่แน่น ถักง่าย งานนุ่ม ฟู ใส่ สบายๆนะคะถักถ้าคุณจะใช้หัวเข็ม เข็มทองสองหัวเบอร์อื่นได้ไหมได้ค่ะ แต่งานคุณจะไม่เหมือนที่พี่ที่พี่สาธิตให้ดู แล้วจะใช้สูตรที่พี่ทำให้ดูไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้น ไหมกับเข็มควรจะเหมือนต้นแบบที่พี่สอนนะคะ พี่ใช้หกทับศูนย์นะคะ เข็มสอดนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ เรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้เลยนะเราจะเริ่มถักโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ ถักโดยการใช้ไหมเส้นเดียว แล้วก็หัวเข็มที่พี่ใช้พี่ใช้หกทับศูนย์นะคะ เป็นเข็มทองสองหัวคล้องไหมวงกลมแบบนี้นะคะ จะเริ่มต้น 24 หลักนะคะ โดยการถักลายพอคอหรือลายทีนะคะตัก แรกนะคะ เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สอง อันนี้นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ แล้วเราจะถักลายพอคอ ลงไปอีกยี่สิบสามนะคะ ยี่สิบสามบวกกับหลักนี้ก็เป็นยี่สิบสี่หลักนะคะ พอคอถักแบบนี้นะคะ พันหัวเข็มลงไปในช่องว่าง ดึงขึ้นมามีสามแล้วรวบแบบนี้นะคะ สามแล้ว นะคะ สี่ ห้า หก เจ็ด ถักเป็นไปตามแรงเข็มนะคะ แปด หลักที่เก้า สิบ ถักวนมาเรื่อย ๆ นะคะ จนได้ยี่สิบสี่หลักค่ะ ถักมาถึงหลักที่ยี่สิบสามนะคะ หน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะคะยี่สิบสี่นะคะ พันหัวเข็มค่ะลงไปในช่องแล้วดึงค่ะ พอดึงเสร็จแล้วนะเอาไหมขึ้นมามีสามเรารวบค่ะ พอรวบเสร็จแล้วปิดงานนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สอง เราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน หน้าตา งานจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราถักอีกแถวนึงก่อน เราค่อยมาเก็บเศษตัวนี้นะคะ เริ่มแถวที่สองนะคะ ขึ้นงานด้วยโซ่สอง แถวที่สองเราจะถักทีเกี่ยวหน้า ทีเกี่ยวหลัง ที่ทุกหลักนะคะ โซ่สองแบบนี้นะคะ เป็นหลักที่หนึ่ง แทนด้วยทีเกี่ยวหน้านะคะ หลักที่สองจะแทงลงไปตรงโซ่ตรงนี้ค่ะ โซ่ที่ตรงจุดเริ่มต้น เกี่ยวหน้าค่ะ ขึ้นมาจะมีสามแล้วเราก็รวบ ทุกหลักนะคะ จะถูกถักสองครั้งนะคะ หลัก ลายที่จะถักลงไปในนี้คือทีเกี่ยวหน้า สองครั้งที่หลักเดิมค่ะ นี่นะคะ ทีเกี่ยวหน้า อีกรอบหนึ่งค่ะ ทีเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักเดิมนะคะครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ที่เกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักเดิม นี่นะคะ ทีเกี่ยวหน้าครั้งที่หนึ่ง ทีเกี่ยวหน้าครั้งที่สอง เกี่ยวหน้าครั้งที่สาม ย้ายหลักนะคะ เนี่ยค่ะ หนึ่งหลักจะถูกสองครั้ง แบบนี้นะคะ ถักวนมานะคะ เราได้ยี่สิบสี่คูณสองเราจะได้สี่สิบแปดค่ะ ทีนี้เรามาเก็บตรงนี้ก่อน รูดให้ชิดนะคะ รูดให้ชิดแล้วใช้เข็ม ใช้เข็มสอด เข็มเย็บไหมพรมเข็มปักคอสติสใช้ได้หมดนะคะ เก็บซ่อนเศษไหมค่ะ ถักต่อไปให้ครบ 48 หลักนะคะ ปิดงานแถวที่สองนะคะ แถวที่สองจะเป็นแถวที่เราถักทีเกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักเดิม ลงไปทุกแถวทุกหลักนะคะ เรามีทั้งหมด 24คูณ2เราจะได้ 48 ปิดงานนะคะ แทงหัวเข็มลงไปตรงช่องระหว่างโซ่กับหลักแรกค่ะ ดึงผ่าน แล้วขึ้นด้วยโซ่สอง เรามาดูแถวที่สามกับแถวที่สี่ แถวที่สามกับแถวที่สี่ เป็นแถวที่ต้องระวังนะคะ เพราะว่าเราจะมีทั้งเกี่ยวหน้าและ เกี่ยวหลัง ถ้าพี่พูดว่าเกี่ยวหน้าก็คือทีนะคะ ทีเกี่ยวหน้า ทีเกี่ยวหลัง เราขึ้นด้วย โซ่สองนะคะ พอเราขึ้นโซ่สองเสร็จแล้วนะคะ แถวที่แถวที่สามเนี่ย เราจะขยายจากสองหลักเป็นสามหลักนะคะ พอขึ้นโซ่สองเสร็จแล้ว หลักที่สองตรงนี้นะคะ ทำทีละคู่นะคะ หลักที่สองตรงนี้เราจะเกี่ยวหลังก่อนนะคะ เกี่ยวหลัง ขึ้นมาแบบนี้นะคะ รวบนะคะ แล้วก็เกี่ยวหน้าที่หลักเดียวกันแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะ ขึ้นโซ่สองแล้วหลังแล้วก็หน้า ต่อไปนะคะ ตรงนี้ เราจะถักหลังนะคะ ถักหลังหนึ่งหลัก หลักต่อไปนะคะ หลังก่อน หลังหนึ่งครั้ง แล้วก็หน้าค่ะ ที่หลักเดิม นะคะ แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะ เราจะขยายจากสองหลัก เป็นสามหลัก โดยที่หลักที่หนึ่งเราจะเกี่ยวหลัง หลักที่สองเราจะเกี่ยวหลังก่อน แล้วก็มาเกี่ยวหน้า นี่นะคะ ทำทีละคู่นะคะ อ่ะต่อไปดูคู่นี้ เกี่ยวหลังก่อนนะคะ เกี่ยวหลังที่หลักที่หนึ่งก่อน พอเกี่ยวหลังที่หลักที่หนึ่งหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว เกี่ยวหลังที่หลักที่สองค่ะหนึ่งครั้ง แล้วก็เกี่ยวหน้าดูคู่ต่อไปดูคู่นี้นะจากสองจะขยายเป็นสามหลักนะคะ เริ่มจากเกี่ยวหลังก่อน นะคะ หลักที่สองก็เริ่มจากเกี่ยวหลังค่ะ หลักที่หนึ่งเกี่ยวหลังอย่างเดียวนะคะ หลักที่สองเกี่ยวหลังแล้วก็เกี่ยวหน้าค่ะนะคะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะ ขยายจากสองหลักกลายเป็นสามหลักนะคะเราจะถักที่ เกี่ยวหลังก่อน หนึ่งครั้งที่หลักที่หนึ่งที่เกี่ยวหลัง ที่หลักที่สอง หนึ่งครั้ง แล้วก็ถักทีเกี่ยวหน้า สลับไปแบบนี้นะคะ ทั้งหมดยี่สิบสี่ชุดค่ะ หลังก่อนนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สอง เกี่ยวหลังค่ะ แล้วก็มาเกี่ยวหน้านียค่ะงานจะเป็นแบบนี้นะคะ มันจะเป็นหลังสองหน้าหนึ่งค่ะ ปิดงานแถวนี้นะคะ โดยการแทงลงไปตรงช่องระหว่างโซ่กับหลักนี้นะคะ ดึงผ่านค่ะ แล้วเราก็ขึ้นโซ่สองนะคะ ต่อไปนะคะ เราจะดูงานแถวที่สี่ แถวที่สามถักออกมางานจะงองอแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะ เดี๋ยวมันจะคลี่ออก แถวที่สี่นะคะ จะเป็นแถวสุดท้ายที่เรามีการเพิ่มลายนะคะ ลายที่เราต้องการนะคะ เราต้องการถักลายลูกฟูกใหญ่ ลายลูกฟูกใหญ่ คือลายที่ถัก ทีเกี่ยวหน้าสองครั้งสลับกับทีเกี่ยวหลังสองครั้ง โซ่สองที่เราเริ่มมันจะเป็นมันจะแทนด้วยทีเกี่ยวหลังนะคะ หลักต่อไปนะคะตรงนี้หลักที่สองเราจะขยายจากสามนี่นะคะเป็นสี่ หลักที่สองนะคะเราถักเกี่ยวหลัง โซ่สองเป็นเกี่ยวหลังนะคะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวหลัง เพราะฉะนั้นหลักที่สามนี่นะคะเราถักทีเกี่ยวหน้าสองครั้ง เพื่อให้ได้ลายเราค่ะลายเราคือ หลังสอง หน้าสองนะคะนะคะเราได้แบบนี้แหละาทีนี้ทำทีละชุดนะคะ มีทั้งหมดยี่สิบสี่ชุด ทำแบบนี้ยี่สิบสี่ครั้งนะชุดนี้นะ เราจะขยายจากสามเป็นสี่นะคะ โดยที่เราจะถักหลังสองเนี่ยค่ะ หลังหนึ่ง หลังสอง หลักที่สามนี้นะคะ เราจะถักหน้าสองครั้ง เกี่ยวหน้าสองครั้งค่ะ แพทเทิร์นเรานะคะ เราจะได้หลังสอง หน้าสองแบบนี้นะคะทำทีละชุดค่ะ อ่า ดูชุดต่อไป สามหลักนี้นะคะ หลักที่หนึ่งเกี่ยวหลัง หลักที่สอง เกี่ยวหลังหลักที่สาม เกี่ยวหน้าสองครั้ง เกี่ยวหลังหนึ่งครั้งค่ะ เกี่ยวหลังครั้งที่สอง เกี่ยวหน้าค่ะ เกี่ยวหน้าสองครั้ง ด้วยลายทีนะคะ นะต่อไปค่ะ สามหลักถัดไป เกี่ยวหลังหลักที่หนึ่งเกี่ยวหลังหลักที่สอง เกี่ยวหน้าหลักที่สามสองครั้ง เราจะเห็นลายที่เราจะถักแล้วค่ะ ลายเราจะเป็นแบบนี้นนะคะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่งานเราจะจบโดยการที่ถัก หลังสอง แล้วก็หน้าสอง เวลาเราปิดงานทุกแถวเราจะปิดเหมือนกันหมดนะคะ แทงลงไปตรงนี้นะ แทงลงไปตรงช่องโซ่เนี่ยค่ะ แล้วก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่สอง จบที่เดียวกัน เริ่มที่เดียวกันนะคะ เวลาเริ่มก็เริ่มเหมือนกันหมดคือโซ่สอง แล้วก็เกี่ยวหลัง นี่นะคะ แถวที่ห้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลังถักเกี่ยวหลังค่ะ แพทเทิร์นเราคือ หลังสอง หน้าสองนะคะ เนี่ยค่ะ หลังคือทีเกี่ยวหลังสองครั้ง ตรงนี้ก็ต้องเป็นทีเกี่ยวหน้าสองครั้งนะคะ ตั้งแต่แถวที่ห้าเป็นต้นไป เราถักเหมือนกันนะคะทีเกี่ยวหน้าสองครั้งทีเกี่ยวหลังสองครั้งสลับกันไป จนได้ความสูงตามต้องการนะคะ เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนงานมันกลางออกมาเต็มที่นะคะ ก่อนที่มันจะงอลง แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนชิ้นงานตอนที่มันกลางออกมาเต็มที่นะคะ ตอนนี้เราก็ถัก บนไปนะคะ เวลาถักไม่ต้องดึงให้ตึงนะคะ นะคะ เอาตามแรงเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาสูงนิดนึง อย่างเงี้ยนะคะ งานออกมาจะได้นุ่มๆ หน้าสองหลังสองค่ะ อันนี้เป็นหลังนะคะ ลายนี้ไม่ยากค่ะ ถัก ง่ายๆนี่ นะคะ ถักเสร็จไวด้วยนะคะ งานออกมาจะคล้ายๆกับลายนิตติ้งลูกฟูกใหญ่อะค่ะ นี่นะคะ อันนี้หลัง ถักเป็นพอคอนะคะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบเลย เนี่ยค่ะ นี่เป็นหน้า ขึ้นมามีสามแล้วเราก็รวบ ขึ้นมามีสามแล้วเราก็รวบ หลังค่ะ อันนี้หลัง หลังสอง หลังสองหน้าสองสลับกันไปนะคะ ลายจะมีอยู่เท่านี้นะคะ ถักไปเรื่อยๆ จนงานมันกลางออกมานะคะ ตอนนี้งานยังงองออยู่ไม่ต้องตกใจนะคะ เดี๋ยวมันจะค่อย ๆคลี่ออกมาหลังจากที่เราถักวนนะคะ ด้วยลายที่แพทเทิร์นของมันคือ เกี่ยวหลังสองเกี่ยวหน้าสองนะคะ จนถึงแถวที่ประมาณสิบสามะคะ่ะงานจะกลางออกมาเต็มที่แบบนี้นะคะ ก่อนที่จะงอลงวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ก่อนที่จะถักวนวงกลมลงไปข้างล่าง ของพี่ได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าคุณต้องการถัก ให้เล็กกว่านี้นะคะ ของพี่พี่ขึ้นยี่สิบสี่หลักนะคะ ตรงที่เริ่มต้นตรงนี้นะคะยี่สิบสี่แถวที่สองก็ยี่สิบสี่คูณสองนะคะยี่สี่คูณสามยี่สี่คูณสี่นะคะ ของพี่ทั้งหมดวนวงกลมได้เก้าสิบหกหลัก ลายมันจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวนะคะ เพราะว่าแพทเทิร์นของมันคือหลังสองหน้าสองแบบนี้นะคะ ถ้าคุณถักใบเล็กลงยี่สิบสามหลักก็ได้นะคะยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดหลักทำได้หมดนะคะ คุณลองดู นะคะ วิธีเพิ่มก็เพิ่มอย่างเดียวกันนะคะ หลังจากตรงนี้เราก็จะถักวนวงกลมนะคะ ด้วยแพทเทิร์นของเราคือหลังสอง หน้าสองวนไปจนหมวกมันงอลงได้ขนาดของหมวกตามต้องการนะคะ แล้วเรามาปิดงานขอบกันนะคะ หลังจากที่เราถักวนมาจนได้ขนาดความสูงของหมวกตามต้องการนะคะ ถ้าวัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะจนถึงตรงขอบตรงนี้ก่อนที่จะเก็บริมนะคะ หมวกใบนี้พี่ได้ทั้งหมด9นิ้วนะคะ งานจะค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่าเราถักจากไหมพรมเส้นเดียวนะคะ ลายสวยค่ะ ลายออกมาจะเหมือนลายลูกฟูกใหญ่เลยนะคะ เราจะเก็บริมนะคะ โดยการที่พับขอบขึ้นนะ วิธีเก็บนะคะ เราจะถักจากด้านใน เราจะเริ่มตรงนี้นะคะ เริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สามนี่นะคะ หลักที่หนึ่ง โซ่สาม แล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอ นะคะ หรือถักเอฟนะคะ วนรอบวิธีถักพอหนึ่งคอถักแบบนี้ นะ เราจะถักลงไปทุกช่องโซ่นะคะ ความหมายช่องโซ่ก็คือช่องที่อยู่ใต้โซ่ตรงนี้นะคะ พันหัวเข็มนะคะ ลงไปตรงช่องโซ่ ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสองแบบนี้เรียกพอหนึ่งคอนะคะ ถ้ารวบทีเดียวพร้อมกันสาม สามหลักเรียกพอคอนะคะ ลงตรงนี้นะคะ ทุกช่องโซ่ค่ะ พันหัวเข็มลงไป รวบสองรวบสองแบบนี้นะคะ ถักแบบนี้ จนงานวนกลับมา หาตรงจุดเริ่มต้น นี่นะคะ วิธีปิดงาน เราก็ปิดโดยการ ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ ขึ้นด้วยโซ่สอง เราจะถักขอบเบิ้ลขึ้น โดยที่ถักลายทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังนะคะ เริ่มทีเกี่ยวหน้านะคะ ขึ้นมามีสามแล้วก็รวบอันนี้เรียกทีนะคะ เกี่ยวหลังนะคะ หน้าหนึ่งหลังหนึ่งสลับกันค่ะ ความสูงตามต้องการนะคะ ปกติถ้าเป็นขอบพับขึ้นความสูงก็จะประมาณนิ้วครึ่งหนึ่งสองนิ้วค่ะ แล้วแต่เราแล้วแต่เราชอบนะคะ หน้าหนึ่งหลังหนึ่ง แถวที่เราถักเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นขอบไปนะคะ มันจะทำให้พับได้ง่ายขึ้น ถักวนไปนะคะ กี่แถวก็ได้ตามความต้องการเวลาปิดงาน ล็อกลงตรงนี้นะคะ ถักหน้าหนึ่งหลังหนึ่งนะคะสลับกันลายขอบนะคะที่จะถักทั้งหมดหกแถว แถวแรกจะเป็นการถักพอหนึ่งคอหรือถักเอฟนะคะ วนรอบ แถวที่สองสามสี่ห้าหกจะเป็นการถักทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังสลับกัน งานออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะปิดงานนะคะ ตอนเราจะปิดงานเราก็ถักวนมาปกตินะคะ ทุกแถวเราจะจบงานแบบนี้ ยกเว้นแถวสุดท้ายนะคะ ผักก็เป็นไปตามแรงเข็มที่ที่ดันไปเพื่อควักไหมออกมาแบบนี้นะ นี่นะคะควักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันแบบนี้ค่ะ ทุกแถว งานจะจบแบบนี้นะคะ ขึ้นมาถึงตรงเกี่ยวหน้าเนี่ยค่ะ งานจะจบแบบนี้ทุกแถว แทงไปแบบนี้นะคะ แล้วถ้าเป็นถ้าคุณจะถักแถวอื่น ก็คุณก็ขึ้น โซ่สองแล้วคุณก็ถักต่อ แต่ทีนี้ถ้าจะจบงาน เราก็ดึงเอาไหมออกมา พอดึงเอาไหมออกมาเสร็จแล้วนะคะ เราก็ใช้เข็มสอดช่วย เราจะเก็บเศษโดยที่ให้มันเชื่อมลงไปในหลักถัดไปค่ะ นี่นะคะ เราก็แทงเข้าไปตรงจุดเริ่ม นี่นะ แล้วเราก็เก็บซ่อนเศษไหมค่ะ ขอบนะคะที่เราถักเสร็จแล้วก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้ ทีนี้เวลาเราใส่เราจะเบิ้ลขึ้น นี่นะคะ พับขึ้นแบบนี้ แล้วมันก็จะอยู่ตัวนะคะ หมวกใบนี้ยืดหยุ่นนะคะ ถักจากไหมเส้นเดียวอุ่นนุ่มสบายค่ะ แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณต้องใช้เข็มกับไหมเหมือนที่พี่ถักนะคะ คุณถึงจะได้เนื้องานออกมาตามที่ตามที่พี่โชว์นี้นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ